ปัญหาจากการเก็บเกี่ยวไม่ตรงระยะพลับพลึง ถ้าเกี่ยวเร็วเกินไป 1. ข้าวจะมีน้ำหนักเบา เพราะสะสมแป้งไม่เต็มที่ 2. ข้าวมีความชื้นสูง ถ้าลดความชื้นไม่ทันจะทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ 3. คุณภาพการสีต่ำ ได้ต้นข้าวน้อย เมล็ดยังเขียวอ่อนและมีข้าวหักและบด ถ้าเกี่ยวช้าเกินไป 1. สูญเสียผลผลิต เพราะข้าวแห้งกรอบร่วงหล่นในนา 2. นกหนูและแมลงเข้าทำลาย 3. คุณภาพการสีต่ำได้ต้นข้าวน้อย เพราะเมล็ดกรอบและมีรอยแตกร้าว 4. กรณีรวงข้าวแช่น้ำทำให้เกิดเมล็ดงอก